โคตรเสียวเลยนี่นะครับก็เป็นห้องพักนะครับสไตล์ยุโรปนะฮะเตียงสองชั้นอีกแล้วกระแจ๋วนะครับใช้ได้เลยแอร์ไม่เย็นเลยห้องน้ำห้องน้ำเป็นไงโอ้สไตล์แวนิสนะแวนิสยอดเลยโอ้ เคเลยฮะสะอาดสะอาดใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูชั้นสองมันต่อเลยครับเป็นชั้นลอยนะครับดูซิว่าข้างบนมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลยบันไดค่อนข้างชันเลยฮะโอ้โหอากาศร้อนมากเลยครับมันติดเพราะว่ามันติดหลังคาครับมันเลยร้อนขนาดนี้โอ้ยสุดยอดว่าที่นอนก็โอเคเลย ก็เป็นอีกแนวนึงนะครับที่ตอบโจทย์สำหรับครอบครัวกันนะครับเราไปรีวิวบรรยากาศด้านนอกเนี่ยวาครับ ATV เข้ามาตามทางแล้วนะครับ จุดแรกก็เป็นจุดชมกวางนะครับ นี่ก็คือเพื่อนร่วมทริปเรานะครับ you. ไปหนีหลายทีอะ ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ